พอเสร็จต่อกันเลยนะคะกันกระแทกอย่างดีหนานะคะหลอดก็อยู่ในนี้นะ ใส่ลงป้านี้ ng